Arduino Shield Arduino Module ในการสร้างโครงงานด้วย Arduino นั้น นอกจากความรู้ในการเขียนโปรแกรมแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่จะทำให้โครงงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก็คือส่วนประกอบเสริมต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในโครงงาน ซึ่ง Arduino มีส่วนประกอบเสริมมากมายหลากหลายผู้ผลิต เพราะ Arduino เป็นบอร์ดแบบ Open Source ทำให้มีผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายเข้ามาร่วมพัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับการพัฒนาโครงงานได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพส่วนประกอบเสริมของ Arduino นั้น หลักๆจะมีอยู่ 2 แบบ คือ Arduino Shield และ Arduino Module Arduino Shield Arduino Shield หรือที่ถูกเรียกว่าบอร์ดเสริม ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาสำหรับการใช้งานกับ Arduino ได้อย่างพอดี เพราะ Arduino จะถูกออกแบบให้มีเลเยอร์ของพินในรูปแบบเดียวกันเสมอ เป็นมาตรฐานทำให้อุปกรณ์เสริมหลายๆ อย่างสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยการเสียบลงบนบอร์ด Arduino โดยตรง ตามตัวอย่าง ตัวอย่างเป็นภาพ Spark Fun Arduino Shield จะเห็นว่า ตัวชิลจะสามารถเสียบต่อลงบนบอร์ด Arduino ได้เป็นชิ้นเดียวกัน อุปกรณ์ Arduino Shield ส่วนใหญ่ นอกจากจะประกอบชิ้นส่วนที่ต้องการใช้งานมาให้แล้ว ยังมาพร้อมกับไลบรารีเพื่อให้ผู้พัฒนาประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมควบคุม สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมให้อุปกรณ์ทำงาน รับส่งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างสะดวก ชิลส่วนใหญ่จะใช้ ICSP connector ในการเชื่อมต่อกับ Arduino board โดยเมื่อเชื่อมต่อชิลแล้ว เรายังสามารถใช้งานดิจิทัลพินและอนาล็อกพินบางช่องได้อยู่ แต่ก็จะสูญเสียหลายช่องไปให้กับตัวชิลส ในปัจจุบันมีการออกแบบให้ชิลส์ใช้ทรัพยากรในการเชื่อมต่อกับบอร์ดน้อยที่สุดทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้มากขึ้นสำหรับ Arduino Shield เป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญทำให้บอร์ด Arduino มีความสามารถมากขึ้น มีการขยายความสามารถไปในด้านต่าง ๆ ได้ ตามคุณสมบัติของชิลโดยในยุคของ IoT หรือ Internet of Things นี้ชิลที่เป็นประโยชน์มาก ๆ คือ Ethernet c h i e l เพราะทำให้ Arduino สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายได้ และมีหลากหลายรูปแบบการเชื่อมต่อ แนะนำ Arduino Shield ที่น่าสนใจ Ethernet Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำให้บอร์ด Arduino สามารถติดต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ส่วนเสริมนี้เสียบลงไปบนบอร์ด Arduino และต่อสายแลน ก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต สามารถตั้งค่าให้เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือลเอนต์ก็ได้ และจะมีช่องไมโคร SD Card Slot ให้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูลต่างๆ สามารถเซฟลงบน SD card ได้ Relay Shield เป็นส่วนประกอบเสริมสำหรับเป็นสวิตช์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูง High Voltage ที่มีหลากหลายรูปแบบ แต่ที่เป็นที่นิยม จะเป็นแบบ 4 ช่อง Proto Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่เป็นโปรโตบอร์ดแบบติดกับตัว Arduino เพื่อให้สะดวก ในการทำการทดลองต่อเชื่อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างง่ายๆ มีการเชื่อมต่อพินต่างๆ ของบอร์ด Arduino ทั้งหมด ให้สามารถเชื่อมต่อได้บน ProtoShield ทำให้สามารถทดลองทำโครงงานต่างๆได้โดยไม่ต้องมีการบัดกรีเลย Motor Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ชนิดต่างๆ ควบคุมทิศทาง ความเร็ว เหมาะสมมากสำหรับโครงงานที่ต้องมีการใช้มอเตอร์ร่วม สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ได้จาก 4.5 โวลต์ ถึง 36 โวลต์ ไฟ DC ใช้งานได้ทั้งกับ DC มอเตอร์ Stepper มอเตอร์ และ Servo มอเตอร์ LCD Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลผ่านหน้าจอ LCD ส่วนใหญ่จะมีขนาด 16คูณ2คาแรคเตอร์ และมีปุ่มสำหรับการควบคุมพิเศษเพิ่ม คือปุ่มเลือก ซ้าย ขวา บน ล่าง อีก 5 ปุ่ม และปุ่ม Reset 1 ปุ่ม Capacitive Touchpad Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่เป็นส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ โดยการคลิกที่ปุ่มตัวเลขแบบแตะที่ปุ่ม สามารถประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการรับข้อมูลแบบตัวเลข Smoke Detector Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่ตรวจจับแก๊สที่ติดไฟได้ หรือควันไฟ เหมาะสำหรับทำโครงงานประเภทการรักษาความปลอดภัย ชุดตรวจสอบภัยพิบัติต่าง ๆ และส่งสัญญาณเป็นแอนะล็อกสำหรับใช้ประมวลผลต่อไป Wave Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่เล่นไฟล์ประเภทไฟล์เสียง สามารถรองรับไฟล์เสียงได้ถึง22กิโลเฮิรตซ์12บิตอันคอมเพรสออ a u โอซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาไฟล์เสียงที่เล่นบน Arduino มีคุณภาพไม่ดีได้ และ ยังสามารถอ่านข้อมูลจาก SD หรือ MMC card ได้ Joystick Shield Kit เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่ควบคุม และนำเข้าข้อมูลผ่านจอยสติ๊กแบบอนาล็อกและมีปุ่มสำหรับกดอีก 4 ปุ่ม เพื่อใช้ในการควบคุมเพิ่มเติม นิยมนำไปใช้ในโครงงานประเภทเกม และการควบคุมอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ GSM GPRS Shield เป็นส่วนประกอบเสริม ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์ GSM GPRS ทำให้สามารถส่งข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ได้ผ่านทาง AT Command เกม Duino Shield ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพออกทางพอร์ต VGA สู่จอภาพ สามารถส่งภาพได้ในขนาดความละเอียด 400 x 300 พิกเซล ให้สี 512 สี สามารถใช้งานได้กับจอภาพ Standard VGA Monitor ขนาด 800คูณ600 พิกเซล ที่ 72เฮิรตซ์เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในโครงงานประเภท ทดลองการสร้างเกมแบบ8บิต หรือโครงงานที่ต้องอาศัยการแสดงผลที่ละเอียดกว่าจอภาพ LCD ขนาดเล็ก Micro SD Shields เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล Data Locking ต่างๆ ในโครงงาน ให้อยู่ใน Micro SD Card NFC RFID Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจาก RFID หรือ NFC รองรับการทำงานที่ 13.56 MHz สามารถอ่านและเขียนแท็ก RFID หรือ NFC ได้ เหมาะสำหรับโครงงานเกี่ยวกับการสต็อกสินค้า การยืมคืน การตรวจสอบสถิติต่างๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยี RFID หรือ NFC Camera Shields เป็นส่วนประกอบเสริมที่ทำหน้าที่เป็นกล้องถ่ายภาพ มีความละเอียด2ิลเลียนพิกเซล รองรับภาพแบบ JPEG Compression Mode เหมาะสำหรับ ใช้เป็น IoT Camera และ Robot Camera สนับสนุน Open Source Code Library ESP8266 Wi-Fi Shield เป็นส่วนประกอบเสริมที่มีโมดูล ESP8266 Wi-Fi ยอดนิยมติดมาด้วย ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ได้ทันที เหมาะสำหรับงานประเภท Internet of Things หรืองานที่ต้องใช้การรับส่งข้อมูล ผ่าน Wi-Fi Arduino module Arduino module คือส่วนเสริมสำหรับพ่วงต่อเข้ากับบอร์ด Arduino โ สำหรับขยายความสามารถให้กับบอร์ดในด้านต่างๆ ตามที่ต้องการ Arduino Module จะแตกต่างกับ Arduino Shield ก็คือ Arduino Module จะเป็นส่วนประกอบที่ใช้การต่อพ่วงออกมา ไม่ใช้การเสียบทั้งบอร์ดตรงๆ ลงไปบนบอร์ด Arduino โดยใช้การเชื่อมต่อขาพินต่างๆ บน Arduino สำหรับรับส่งสัญญาณต่างๆ ตามที่ต้องการ Arduino Module มีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ส่วนแสดงผล ส่วนนำเข้าข้อมูล ส่วนของการส่งออกข้อมูล ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับโครงงานของเรา แนะนำ Arduino โมดูลที่น่าสนใจ SC SR04 Ultrasonic โมดูลเป็นเซ็นเซอร์โมดูลที่ทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุ โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส่งและรับคลื่น ที่สะท้อนกลับคล้ายกับข้างข่าว มีไว้สำหรับตรวจจับระยะทางระหว่างวัตถุกับเซ็นเซอร์ สามารถตรวจจับได้ในระยะห่างตั้งแต่ 2 ถึง 400เซนติเมตร IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module ทำหน้าที่คล้ายๆกับ Ultrasonic Module ซึ่งจะตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ขวางสัญญาณ สัญญาณที่ใช้จะเป็นคลื่นอินฟราเรด สามารถตรวจจับได้ในระยะ2-30เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับโครงงานหุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ซอย Moisture Sensor เป็นส่วนประกอบเสริมที่ใช้สำหรับตรวจจับค่าความชื้นในดินสำหรับงานประเภทเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ และสมาร์ทฟาร์มเพื่อตรวจจับและให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม กับพืชชนิดนั้นๆไมโครโฟนเซนเซอร์เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับการตรวจจับเสียง สามารถตรวจจับ และส่งค่าได้ทั้งค่าดิจิทัลและอนาล็อก เมื่อมีเสียงเกิดขึ้น สามารถปรับค่าความไว ในการรับเสียงได้ที่ p o t e n t i l m e t e r digital barometric pressure sensor เป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับค่าความกดอากาศตามระดับความสูง สามารถคำนวณระดับความสูงได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปใช้สำหรับการตรวจจับความสูงของหุ่นยนต์ เครื่องบินบังคับ หรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่นแนวโค้ง Photoresistor Sensor Module เป็นโมดูลที่ใช้ตรวจจับแสง ให้สัญญาณเอาพุทได้ทั้งแบบอนาล็อกค่าระหว่าง 0 ถึง 1024 และแบบดิจิทัลค่า 0 กับ 1 สามารถปรับความไวได้ที่วอลลุ่มบนบอร์ด ใช้ไฟเลี้ยง 3.3 ถึง 5 โวลต์ดิจิทัลทัวร์มอลเซนเซอร์โมดูลเป็นโมดูลสำหรับตรวจจับอุณหภูมิ ใช้ NTC Thermistor Sensor เหมาะสำหรับการตรวจจับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมทั่วๆไป และจะส่งสัญญาณเป็นดิจิทัล0 และ 1 เมื่อวัดได้ ว่าค่าอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงจากค่าปกติที่ได้ตั้งค่าไว้ สามารถขับรีเลย์ได้โดยตรง ทำให้สร้างโครงงานเป็นสวิตช์อัตโนมัติทำงานเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงได้ SBL 420 Motion Sensor Module Vibration Switch Alarm เป็นโมดูล สำหรับการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนต่างๆ เหมาะสำหรับการสร้างโครงงานเกี่ยวกับสัญญาณการขโมย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว ส่งสัญญาณออกเป็นเสียงเตือนภัยได้ Humidity and Rain Detection Sensor Module เป็นโมดูลสำหรับตรวจวัดค่าความชื้นในอากาศ และตรวจจับการตกของฝน สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งดิจิทัลและอนาล็อก SCSR501 Pyrorectic Infrared Sensor Module เป็นโมดูลตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต โดยใช้หลักการตรวจจับจากคลื่นความร้อน สามารถตรวจจับได้ในระยะ 3 ถึง 7 เมตร ปรับค่าหน่วงเวลาได้ 5 ถึง 200 วินาที นิยมนำมาสร้างโครงงานระบบปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ Accelerometer Module เป็นโมดูลตรวจจับความเร่งของวัตถุ โดยปกติจะใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือพกพา และตรวจจับการขยับเคลื่อนไหวของเกมคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งค่าการขยับในทิศทางต่างๆ ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถจับได้แบบ 3 แกน x y และ z DHT11 Temperature and Humidity Sensor เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัส สามารถวัดอุณหภูมิได้ โดยส่งค่าให้เอาพุตออกมาเป็นแบบดิจิทัลเอาพุต ใช้ไฟ DC ขนาด 3.5 ถึง 5.5 โวลต์ เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมผัสในช่วง 20 ถึง 90%สามารถต่อกับบอร์ด Arduino ใช้งานได้ทันที หากต้องการค่าที่ถูกต้องแม่นยำขึ้น ให้ปรับไปใช้รุ่น DHT22 ซึ่งจะมีราคาสูงกว่า แต่มีโค้ดและวิธีการใช้งานเหมือนกับ DHT11 ทุกประการ